iPad มีให้เลือกมากมายหลายรุ่นเลยนะครับ เราจะรู้ได้ยังไงว่ารุ่นไหนเหมาะสำหรับเรา แล้วก็ปลายเดือนมีนาคม 2020 รุ่นไหนที่ควรจะซื้อ รุ่นไหนที่ควรรอ นะครับ ติดตามชมในคลิปนี้ เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับ ปัจจุบันปลายเดือนมีนาคมปี 2020 มี iPad รุ่นไหนบ้างนะครับที่วางจัดจำหน่ายณตอนนี้ ผมจะขอยึดจาก Apple Store เป็นหลักนะครับ เพราะว่าวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ทาง Apple ได้เปิดตัว iPad Pro ปี 2020 รุ่นใหม่ออกมาเดี๋ยวผมจะรีเฟชให้ฟังนะครับว่าแต่ละรุ่นนั้นเป็นยังไงบ้าง เริ่มต้นจากซ้ายมือสุดนะครับตัวนี้เป็น iPad รุ่นที่ 7 เปิดตัวเมื่อตอนกันยายนปี 2019 ถัดมานะครับเป็น iPad mini รุ่นที่ 5 แล้วก็ถัดมาอีกอันนึงก็คือ iPad Air รุ่นที่ 3 ทั้ง 2 ตัวนี้ครับเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมปี 2019 หรือประมาณ 1 ปีที่ผ่านมานะครับส่วนอีกซีรีส์หนึ่งสุดท้ายก็คือในตระกูลของ iPad Pro iPad Pro ที่วางอยู่นี่คือปี 2018 นะครับแต่ว่าณปัจจุบันรุ่นล่าสุดคือ iPad Pro ปี 2020 ถ้าเป็นรุ่น 11 นิ้วจะเป็น iPad Pro 11 นิ้วรุ่นที่ 2 แต่ถ้าเป็น iPad Pro 12.9 นิ้ว คือตัวขนาดเท่านี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ 4 ของ iPad Pro นั่นเองครับถ้าหากดูตามรูปภาพอยู่นะตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นการวางตำแหน่งของสายพานการผลิต iPad นะครับมันจะถูกแบ่งด้วยราคาอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะช่วยแบ่งได้ง่าย ๆ ว่า iPad แต่ละตัวนั้นออกแบบมาเพื่อใครนะครับ ณปัจจุบันนะครับ iPad ทุกรุ่นนั้นรองรับ Apple Pencil เป็นที่เรียบร้อย ซีดีส3ตัวจากตัวนี้ครับทุกรุ่นนะครับรองรับ Apple Pencil รุ่นที่ 1 รุ่นที่เป็นดีไซน์กลม ๆ ในลักษณะนี้นะครับส่วน iPad Pro ของปี 2018 แล้วก็ iPad Pro ปี 2020 นั้นจะใช้ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับสังเกตง่าย ๆ iPad Pro รุ่นที่ใช้ Face ID รุ่นที่ไม่มีปุ่ม Home ครับจะใช้ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับนอกนั้นจะใช้ Apple Pencil รุ่นที่1หมดเลย ขอเริ่มต้นด้วย iPad รุ่นที่7นะครับ ราคาเปิดตัวจะต่ำสุด แล้วก็สเปค ถ้าเทียบกับทุกรุ่นเลย ตัวนี้สเปค จะต่ำที่สุด หมายถึงในแง่ของความเร็วครับ iPad รุ่นที่ 7 จะใช้ CPU A10 แต่ว่า iPad mini 5 แล้วก็ iPad Air 3 จะใช้ CPU A12 ส่วนใน iPad Pro ปี 2020 จะใช้ ชิป A12Z นะครับด้วยความที่การออกแบบสเปคความเร็วต่ำสุด ก็เลยทำให้ iPad รุ่นที่ 7 นั้น มีราคาที่ถูกที่สุดแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับคนที่มีงบจำกัดอยากจะใช้งาน iPad หรือว่าคนที่อยากจะหันมาใช้ iPad เป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยมีแท็บเล็ตหรือว่าเคยมีแท็บเล็ตของยี่ห้ออื่นอยู่ แต่อยากมาลองใช้ iPad ดูนะครับแต่ว่ายังไม่อยากซื้อรุ่นที่แพง เพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์กับเราหรือเปล่านะครับดังนั้น iPad 7 ก็เลยถูกวางตำแหน่งให้เป็น รุ่นที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ราคาไม่แพง สามารถใช้งานกับอุปกรณ์เสริมทั้งหมดได้ไม่ว่าจะเป็น Apple Pencil หรือว่า Smart Keyboard นะครับก็เลยทำให้ iPad ตัวนี้มีความสมบูรณ์นะครับทั้งวาดแล้วก็ทั้งเขียน อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนนะครับ ก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นในในลักษณะนี้ iPad 7มาพร้อม iOS 13 ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อกันยายนปี 2019 ใช่ไหมฮะถ้าถามว่ามันสามารถใช้งานได้อีกยาวไหม ผมคิดว่าอย่างต่ำๆก็คือ 3 ปี Apple เพิ่งเปิดตัวเมื่อ 2019 เอง แม้ว่าจะใช้ชิป CPU A10 ก็ตาม แต่มันมีโอกาสน้อยมากที่เขาจะทิ้งในแบบ 1 ปี 2 ปีอะไรเงี้ยคงไม่ใช่เพราะว่าตัวนี้รองรับ iOS 13ใช่ปะ แล้วในปี 2020 ช่วงปลายปีนี้นะครับ iOS 14 ก็จะถูกเปิดตัวออกมาให้ใช้งาน ซึ่งแน่นอนว่ารุ่นนี้สามารถอัปเดต iOS 14 ได้ ยาวๆไปจากนี้นะครับ ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ เพียงแค่ประสิทธิภาพนั้น จะไม่แรงเท่าพวกพี่ๆเท่านั้นเองนะครับ ต่อมาครับมาพูดถึง iPad mini แล้วก็ iPad Air ผมจะขอพูดพร้อมๆกันนะครับ เพราะว่า ทั้ง 2 รุ่นเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของความเร็ว ทั้ง 2 ตัวจะใช้ชิปเหมือนกันครับก็คือชิปประมวลผล A12 สิ่งที่เห็นได้แตกต่างก็คือในเรื่องของขนาด iPad mini 5นะครับขนาด 7.9 นิ้ว ส่วน iPad Air 3 นั้นขนาดอยู่ที่ 10.5 นิ้ว พลังการประมวลผลเหมือนกัน รองรับการใช้งานกับ Apple Pencil เหมือนกันทั้ง 2 รุ่น เพียงแต่ว่า iPad Air นั้นจะสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทคีย์บอร์ดของ Apple ได้ ส่วน iPad mini จะไม่สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทคีย์บอร์ดได้ แต่ทั้งนี้สามารถใช้งานร่วมกับคีย์บอร์ดบลูทูธหรือว่าคีย์บอร์ดไร้สายภายนอกได้ อย่างที่ผมเอาไว้ให้ดูในด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์ไร้สาย หรือว่าคีย์บอร์ดไร้สายสามารถใช้งานได้กับ iPad ได้ทุกตัวนะครับ iPad mini เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเร็วความแรง แต่ว่ามีความสะดวกในการพกพา ยกตัวอย่างเช่น คนที่ชอบเล่นเกมบ่อยๆนะครับเพราะว่าจะต้องถืออุปกรณ์เล่นนาน ถ้า iPad เครื่องที่ใหญ่เกินไป อาจจะเกิดความเมื่อยล้าได้ ดังนั้นเนี่ย iPad mini ก็เลยเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าด้วยขนาดที่กระทัดรัด แล้วก็น้ำหนักไม่ได้มาก แต่ว่าพลังในการประมวลผลนั้นแรงก็เลยทำให้เล่นได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดนะครับหลายๆ คนนะที่เป็นเกมเมอร์ก็เลยชอบรุ่นนี้นะครับหรือสำหรับใครที่แบบว่าต้องการออกไปนอกสถานที่บ่อย ๆ หรืออาจจะเป็นสาว ๆ ที่แบบมีกระเป๋าสะพายข้าง แล้วไม่อยากพก iPad เครื่องใหญ่ๆ iPad ตัวนี้ครับ iPad Air เราสามารถที่จะยัดลงไปในกระเป๋า แล้วมันก็เนี่ยถือมือเดียวก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ก็ทำให้ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้นอกสถานที่แล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับสำหรับ iPad Air จะเหมาะในเรื่องของคนที่ต้องการ iPad ที่จอใหญ่ขึ้น ทำงานได้แรง แล้วก็ราคาไม่ได้สูงมาก ก็ถือว่าอยู่ในราคาระดับกลางนะครับเพราะว่าการวางตำแหน่งของมินิแล้วก็ Air นั้นจะอยู่ในระดับกลางอยู่แล้วถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้น ก็ iPad รุ่นที่ 7 แต่ถ้าเป็นระดับสูงก็คือเป็นตระกูลของ iPad Pro ไป มีงบอยู่ปานกลาง อยากได้เครื่องแรงที่เราไม่สามารถไปเอื้อมถึง iPad Pro ได้นะครับ ก็ให้มองหารุ่นนี้ ถ้าหากยังจำ iPad Pro 10.5 ได้นะครับ ผมจะบอกว่า iPad Air 3 คือการดาวเกรดของ iPad Pro 10.5 ให้ลงมาอยู่ตรงนี้ ขนาดหน้าจอมันเท่ากับ iPad Pro 10.5 ตัว iPad Air 3 ก็เลยมาแทนที่ แต่ว่า iPad Air 3 จะในเรื่องคุณสมบัติของหน้าจอออกไป หน้าจอของ iPad Pro 10.5 จะใช้เป็น ProMotion หน้าจอความถี่ 120 Hz เหมือนกับ iPad Pro ด้านนี้นะครับ แต่ว่าใน iPad Air 3 นั้นจะตัดความถี่นั้นออกไปนะครับ ให้เหลือแค่ 60 ราคานั้นก็จะลดลงมาอีกนะครับ มันเป็นการตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบออยากจะได้ประสิทธิภาพแรง ๆ ใกล้เคียงกับ iPad Pro แต่ว่ามีงบที่จำกัดเท่านี้ อยากจะได้หน้าจอที่ขนาดใหญ่สามารถเขียนได้ ดูข้อมูลต่างๆ ได้อย่างชัดเจน สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทคีย์บอร์ดได้ร่วมกับ Apple Pencil ได้ นี่คือหน้าที่ของ iPad Air รุ่นที่ 3 ดังนั้นหากคุณรู้ว่าคุณคือผู้ใช้งานอยู่ในระดับกลาง ยังไม่ถึงระดับโปรเฟชชั่นอล iPad รุ่นนี้ก็เหมาะ แล้วก็เพียงพอแล้วสำหรับคุณด้วยราคาที่มันเข้าถึงได้ง่ายกว่าตัว iPad Pro นั่นเองนะครับ ต่อมาก็คือ iPad Pro นะครับ iPad Pro จะมีให้เลือกอยู่ 2 ขนาดก็คือ 11 นิ้ว แล้วก็ 12.9 นิ้ว ตัวที่อยู่ข้างหน้านี้จะเป็นขนาด 12.9 นิ้วนะครับ iPad Pro ปี 2020 หน้าตาภายนอกจะเหมือน iPad Pro 2018 เด๊ะเลย แบบนี้เลยนะครับถ้ามองจากภายนอกเราจะไม่เห็นความแตกต่างเลย เราต้องมองจากด้านหลังครับด้านหลังของ iPad Pro ปี 2020 จะมาพร้อมกล้องหลัง 2 ตัวนะครับแต่ว่า iPad Pro ปี 2018 จะมีกล้องหลังอยู่ 1 ตัว ตัวบอดี้อะไรทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยนะครับจุดที่มันแตกต่างนะครับผมได้อธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้าแล้วเดี๋ยวลองไปดูใต้คลิปนี้ผมแนบมิงเอาไว้ให้ แต่ว่าในส่วนที่แตกต่างครับนั่นก็คือเรื่องของการอัพสเปคภายใน การอัปเกรด iPad Pro จากปี 2018 มาปี 2020 ผมมองว่าเป็นการอัปเกรดแบบ minor change ถ้าสมมุติว่าใครมี iPad Pro ปี 2018 อยู่ในมือแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดมาเป็น iPad Pro ปี 2020 แต่ถ้าคุณอยากจะได้กล้องที่ดีขึ้น อยากจะได้ Radar Scanner ก็แนะนำว่าให้อัปเกรดนะครับ เรื่องชิป CPU นะครับ iPad Pro 2018 จะใช้ชิป CPU A12X แต่ iPad Air จะใช้ A12 ธรรมดา นะครับ ส่วน iPad Pro ปี 2020 จะใช้ ชิป CPU A12Z นะครับ การประมวลผลนั้นใกล้เคียงกันมากๆ ในเรื่องของการประมวลผล CPU นะครับ แต่ว่าส่วนที่แตกต่างก็คือในเรื่องของ GPU การประมวลผลของ GPU หรือว่าการ์ดจอนั้นเพิ่มขึ้นมาไม่เยอะครับประมาณ 8-10%ไม่เกินนั้น ดังนั้นพูดง่ายว่าอาจจะเห็นความแตกต่างได้เล็กน้อยมาก ๆ เลยนะครับ หรือคนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่า เอ้ย มันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนั้นหรือเปล่า มันไม่เหมือนการอัปเกรดจาก รุ่น A12X ไปเป็น A13X หรือ A14X ในอนาคตอะไรเงี้ย ก็ไม่ใช่ระดับนั้นนะครับจุดที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ iPad Pro 2020เนี่ยความจุเริ่มต้นของ iPad Pro ปี2020 จะสตาร์ทที่128 g b นะครับมากขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า แล้วก็ที่เด็ดแล้วก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ iPad Pro ปี 2020 ทุกขนาดทุกรุ่นทุกซีรีส์ ทุกความจุจะมาพร้อมแรมขนาด6 g b ก่อนหน้านี้ในปี 2018 ครับ จะมีแรมมาให้เลือกอยู่ 2 ขนาดนะครับ ก็คือ4 g b แล้วก็6 g b รุ่นที่ใช้แรม6 g b ก็คือรุ่นที่มีความจุ1 t b เท่านั้น แต่ว่ารุ่นอื่น ๆ นั้นจะใช้แรมได้แค่4 g b พอมาเป็นปี 2020 คุณก็จะได้แรมเพิ่มขึ้นมาเป็น6 g b ทุกอันเลยนะครับนี่ก็คือความแตกต่างจาก iPad Pro 2018 มาเป็น 2020นะครับแล้วถามว่า iPad Pro รุ่นนี้เหมาะกับใคร แน่นอนครับ iPad Pro ออกแบบมาเพื่อ professional หรือว่าผู้เชี่ยวชาญ ถ้าหากคุณคิดว่า iPad Air ที่ใช้งานอยู่ ความแรงยังไม่ได้ ความเร็วยังไม่ได้ การตอบสนองยังไม่ดีพอสำหรับงานที่คุณกำลังทำอยู่นะครับ หรือคุณเป็นตากล้องเป็นช่างถ่ายภาพ หรือว่าเป็นวิดีโอกราฟเฟอร์ ที่ใช้กล้อง DSLR หรือว่ากล้อง mirrorless ในการถ่ายงานนอกสถานที่ต่างๆ และต้องการที่จะถ่ายโอนข้อมูลจากตัวกล้อง เข้ามาที่ตัว iPad โดยตรง คุณสามารถทำได้ เพราะว่าตัว iPad Pro นั้นจะมาพร้อม USB-C เราสามารถใช้สาย USB-C เชื่อมต่อเข้ากับตัวกล้องเหล่านั้น แล้วก็โอนถ่ายไฟล์เข้าไปในตัว iPad ตัวนี้ แล้วเราสามารถที่จะตัดต่อแต่งรูปอะไรทุกอย่างได้เลยนะครับ on to go คือไม่ว่าจะอยู่นอกสถานที่ยังไงนะครับเราสามารถที่จะทำงานได้ ถ้าเป็น iPad Pro รุ่นที่ใช้งานร่วมกับระบบเซลลูล่าเราก็จะสามารถ เชื่อมต่อสัญญาณเซลูล่า อัปเดตไฟล์งาน อัปโหลดไฟล์งาน หรือว่า โพสต์ข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แล้วก็ส่วนที่เด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการรองรับกับ Magic Keyboard Magic Keyboard นั้นออกแบบสำหรับ iPad มาเป็นรุ่นแรกในปี 2020 นี้นะครับซึ่ง Magic Keyboard ตัวนั้นความดีงามของเขาก็คือ ปุ่มกดนั้นจะเป็นนกลไกแบบกลไกนะครับมาพร้อม Trackpad ที่เราสามารถใช้นิ้วเลื่อนได้นะครับคุม การคำสั่งลากเมาส์ต่างๆครับเหมือนกับที่เราใช้งานบน macbook นั่นเองนะครับมันก็จะมีความคล้ายคลึงกัน นั่นก็คือจุดดีจุดเด่นของตัว iPad Pro นะครับเหมาะกับคนที่ต้องการประสิทธิภาพ การประมวลผลพลังแรง ๆทำกราฟิกสูง ๆ Photoshop ทำ AI ที่ต้องใช้งานหลาย ๆ เลเยอร์ ต้องการความสมูทเพราะว่าหน้าจอของ iPad Pro นั้นจะมาพร้อมเทคโนโลยีโปรโมชั่นคือความถี่จะอยู่ที่120 h z มันจะทำให้ภาพที่เราเห็นนั้น มีความสมูทมากยิ่งกว่านะครับเราได้เห็นกันไปแล้วครับว่า iPad แต่ละรุ่นมันก็แบ่งกันในเรื่องของราคาออกมาอย่างชัดเจนอยู่แล้วแหละเรามีงบเท่านี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเหมาะกับรุ่นไหน คือทุกคนอ่ะอยากจะได้ความแรงความเร็วเท่ากับ iPad Pro การซื้อ iPad อ่ะ อย่าลืมว่ามันจะต้องคำนึงถึงแค่ราคาของตัวเครื่องเท่านั้น มันก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ต้องเพิ่มขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น Apple Pencil หรือว่าสมาร์ทคีย์บอร์ดหรือว่าเป็นเคสอื่นๆ ที่เสริมขึ้นมา มันก็จะท็อปอัพขึ้นมาอีกนะครับ ดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีงบเท่าไหร่มีทุนเท่าไหร่ แล้วเราพิจารณาว่าเออการใช้งานของเรามันอยู่ในระดับไหน เพราะว่าถ้าเปิดอีเมลเฉย ๆ ฟังเพลงดู Netflix จดงานบ้างจดโน้ตบ้าง iPad รุ่นที่ 7 ธรรมดา ธรรมดาก็สามารถตอบโจทย์ให้คุณได้แล้ว แล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับคุณนะฮะแต่ว่าถ้าแบบเราอยากใช้งานหนักมากกว่านั้นระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงแบบว่าต้องไปตัดต่อวีโอทำกราฟิกแบบเป็นร้อยๆเลเยอร์ iPad Pro ไม่จะเป็นสำหรับคุณเลย มันแพงเกินไปด้วยซ้ำถ้าสมมติเทียบกับงานที่เราทำนะครับแต่ถ้าคุณมีงบ ผมไม่ได้ว่าว่าคุณจะเลือกอะไร คุณจะเลือก iPad Pro ตัวที่ดีที่สุดไปใช้งาน ก็ทำได้ครับ อันนี้ไม่ได้ว่าเลย แต่อย่างที่บอกเอาไว้ครับ ถ้างานของเราใช้งานหนักระดับกลาง iPad รุ่นกลางอย่าง iPad mini หรือว่า iPad Air เหมาะสมแล้วสำหรับคุณ แต่ว่าถ้าคุณอยากจะไปให้สุดนะครับคิดว่า งานที่ทำอยู่พลังจาก iPad มีเท่าไหร่ อยากจะใช้ให้มันหมด คุณก็ต้องไปรุ่นโปรเลยนะครับนี่แหละเขาถึงออกแบบมาให้เลือกหลายรุ่นนะครับเราก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมนะครับแล้วคำถามสุดท้ายก็คือ ณ ปัจจุบันเราจะเลือกซื้อรุ่นไหนดี ผมอัดคลิปนี้เมื่อวันที่ 21มีนาคม 2020 นะครับ ถามว่า iPad รุ่นไหนควรจะซื้อแล้วก็รุ่นไหนควรจะรอ ถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการ iPad 7 คุณสามารถซื้อ iPad 7 ตอนนี้ได้เลย เพราะว่าการที่จะอัปเกรด iPad 7 ไปเป็น iPad 8 อีกรุ่นหนึ่ง ถ้านับตามไซเคิลหรือว่าตามรอบจริง ๆ จะออกมาในช่วงเดือนกันยายนของปี 2020 คุณจะต้องรอไปอีก 5 เดือนถึง 6 เดือน ถ้าคุณอยากจะได้ iPad Gen ที่ 8 หรือว่ารุ่นที่ 8 นะครับ คุณต้องรอนานถึงประมาณ 1 ครึ่งปี แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณกำลังอยากจะได้ iPad mini หรือว่า iPad Air ณ ปัจจุบันไม่ค่อยมีข่าวหลุดออกมาเท่าไหร่ว่าจะมีการอัปเกรด iPad mini กับ iPad Air แต่ตอนนี้มันกำลังจะครบรอบ 1 ปี ในการเปิดตัว iPad ทั้ง 2 รุ่นนี้ ผมก็เลยแนะนำว่า ควรชะลอดูนิดนึงดีไหมรอดูปลายเดือนนี้ดีไหมถ้าสมมุติว่าของใหม่มาจริง เห็นไหมเราก็ไปซื้อรุ่นใหม่นะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่ารุ่นใหม่มารุ่นเก่ามันก็ลดราคาเราก็มารอช้อนซื้อรุ่นเก่านะฮะผมไม่คอนเฟิร์มอย่างนั้นว่ามันจะมา แต่แนะนำว่าให้รอดูก่อนเฉยๆถ้าเลยปลายเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปแล้ว จะซื้อก็ค่อยซื้อแล้วก็สุดท้ายในส่วนของ iPad Pro นะครับคุณจะต้องรอให้มันวางขายในประเทศไทยก่อน เพราะว่า iPad Pro ปี 2020 ยังไม่วางขายในประเทศไทยนะครับ มีข่าวว่า iPad Pro ปี 2020 จะวางขายในไทยเร็วๆนี้ สักประมาณน่าจะวันที่ 20 ปลายๆนะฮะ 25 26ราวๆเนี้ยรอดูข่าวช่วงนี้นะครับ iPad Pro รุ่นใหม่จะออกมา ณ ปัจจุบันเนี่ย iPad Pro ปี 2018 ยังไม่ลดราคานะครับ ดังนั้น รอให้ iPad Pro ปี 2020 วางขายก่อน ถ้าคุณอยากได้รุ่นใหม่ คุณไปซื้อ iPad Pro ปี 2020 แต่ถ้าคุณอยากได้ iPad Pro ที่ยังแรง งอยู่ แล้วก็ราคาถูกลงกว่าเดิมให้ซื้อ iPad Pro ปี 2018 ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันดังนี้ก็ต้องเอามาเวทกันดู เพราะว่าอย่างที่บอกคือ ถ้าอยากจะได้แรม6กิกคุณจะต้องไป iPad Pro ปี 2020 เพราะว่ามันได้แรม6กิกทุกรุ่น แต่ว่าถ้าสมมติคุณอยากประหยัดเงินลงมาให้ดูตัวนี้ อย่าลืมพิจารณาในเรื่องของที่บอกว่าเครื่องงอ iPad Pro 2018 เรารู้แล้วว่ามันมีอิชชูในส่วนของเรื่องเครื่องงออยู่ ถ้าเราไม่ได้ใส่เคสแล้วเราไปทับมันนะฮะ บางคนวางของทับนั่นนู่นนี่ทับทำให้ ตัวเครื่องงอสามารถแตกหักได้นะฮะแต่ว่าใน iPad Pro 2020 ตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันยังไม่ได้มีรีวิวออกมานะครับว่า ตัวบอดี้ของ iPad Pro 2020 นั้นมันแข็งแกร่งมากกว่า 2018 อยู่หรือเปล่า ดังนั้นสรุปให้เลยว่า ถ้าใครอยากจะซื้อ iPad Pro รอให้วางขายก่อนเร็วๆนี้ อย่าเพิ่งซื้อตอนนี้ รอซื้อปี 2020 ไปเลยสำหรับรุ่นใหม่ แล้วก็ใครจะรอสอยของเก่า ก็รอให้แพดโปร2018 ลดราคาก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปซื้อไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมเดี๋ยวเราจะมีอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันอย่างต่อเนื่อง เดี๋ยวเราก็รออัปเดต iPad OS กันในวันที่ 24 ที่กำลังจะถึงนี้นะครับมีฟังก์ชันที่สามารถใช้งานร่วมกับเมาส์ไร้สาย คีย์บอร์ด ได้แบบอย่างเต็มประสิทธิภาพและผมมีคลิปให้ดูผมโพสต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับหากชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราไว้นะครับกดกระดิ่งไว้ให้มันแจ้งเตือนด้วยถ้ามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆเราจะได้ไม พลาดนะครับผมต้องไอ้มด ขอตัวไปก่อน สวัสดีครับ Let's go.